สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดและแสดงคุณสมบัติของรายละเอียด workbook นะคะซึ่งการกำหนดและแสดงคุณสมบัติของ รายละเอียด workbook นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะเราใช้คำสั่งที่แท็บไฟล์ค่ะ คลิกคำสั่ง info นะคะ แล้วก็ในส่วนของ property นะคะหรือว่าคุณสมบัตินะคะจะมีหัวข้อ ให้เราเข้าไปพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดของไฟล์นะคะได้นะคะเราทำการคลิกนะคะในส่วนที่เราต้องการพิมพ์นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อมูลลงไปได้เลยค่ะ หรือว่าจะใช้คำสั่ง show document panel ก็ได้นะคะก็จะขึ้น document property นะคะให้เราเข้าไปกรอกรายละเอียดได้เหมือนกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการ กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไปค่ะนะคะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม close ไปเลยค่ะ